พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนหุ่นฝึกช่วยชีวิตยางพารา พร้อมอุปกรณ์แสดงข้อมูลขณะฝึก การช่วยชีวิตในยามวิกฤต เช่น การทำ CPR ให้แก่ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นฉับพลันนั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้นครับ แต่การทำ CPR ก็จะต้องทำให้ถูกท่าถูกตำแหน่งด้วย ดังนั้นการฝึกทำ CPR ผ่านหุ่นฝึก และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราทำได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นครับ สวทช ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตพัฒนาหุ่นจำลองจากยางพารา และชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลสำหรับใช้งานร่วมกับตัวหุ่น เพื่อส่งเสริมการสอนการฝึกช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน ตัวหุ่นมีความนิ่ม ล้ายร่างกายมนุษย์มีราคาถูกกว่าการนำเข้า และเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ส่วนชุดอุปกรณ์เป็นชุดกลไกของโฟมยาง ร่วมกับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงทำให้ผู้ฝึกทราบถึงการกดความลึกและอัตราเร็วในการนวดหัวใจที่เหมาะสม ปัจจุบันผลงานนี้อยู่ระหว่างขอยื่นจดสิทธิบัตรและขึ้นบัญชีนวัตกรรม โดย m t e c h สวทช และหน่วยงานพันธมิตร